วัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนใหม่นะคะ ซึ่ง วันนี้ก็จะเป็นความเกี่ยวข้องในเรื่องของบทเรียนที่เกี่ยวกับการกำหนดตลาดนะคะและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการเข้าใจถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะ หลังจากที่เราทำความเข้าใจมานะคะ เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการกำหนดตลาด และตำแหน่งผลิตภัณฑ์ถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ตอบได้เลยค่ะว่ามันมีความจำเป็น เพราะว่าการที่เราจะ ทำธุรกิจเราจะต้องเข้าใจถึงการเลือกของตลาดเป้าหมายนะคะ ถามว่าเลือกเพื่อต้องการทราบอะไร เพื่อต้องการที่จะทราบถึงรูปแบบของการวางกลยุทธ์ เพราะว่าตลาดเป้าหมายแต่ละ ตลาดมีความแตกต่างเรื่องของวางกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะ เราจะแบ่งออกตลาดเป็น 3 ส่วนส่วนแรกจะเป็นลักษณะตลาดที่ไม่มีความแตกต่างกัน หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ในส่วนผสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรดักต์บริการรา ราคารูปแบบช่องทางการจัดจำหน่าย และก็การส่งเสริมการตลาดที่ไม่แตกต่าง ลูกค้าจะมีลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป็นยังไงเราไม่สนใจค่ะ เราจะมีการให้บริการที่เหมือนกันหมดนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของกลยุทธ์การตลาดหรือตลาดเป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันนะคะ ส่วนอันดับที่ 2 จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันนะคะ อันนี้เราจะมุ่งเน้นการตลาดที่มีความแตกต่างออกไป 1 ส่วนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของ Product บริการราคา การส่งเสริมการตลาดช่องทางการตลาดนะคะ อันนี้เราก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะว่าลูกค้าที่เราเจาะเข้าไป อาจจะเป็นลูกค้าที่มีเคสของความเป็น VIP ที่เราใช้กันบ่อยๆอะค่ะเรามีบริการเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาหรือเราวิเคราะห์แล้วว่าเป้าหมายตลาดเราจะดึงลูกค้าที่มีความแตกต่างเข้ามา เราจะเตรียมสินค้าบริการ ราคาสินค้าช่องทางที่แตกต่างนะคะเข้าไปในตรงส่วนนี้อย่างเช่น ถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้าทั่ว ๆ ไป เราอาจจะติดต่อด้วยการที่ใช้ใบปลิวนะคะในลักษณะของการติดต่อสื่อสาร แต่ถ้าเรามีการแบ่งตลาดที่ VIP ขึ้นมา เราอาจจะใช้วิธีการโทรหาลูกค้า หรือการให้ของขวัญของเที่ยวลึก หรือกิฟต์วอเชอร์เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อจะต้องการเพิ่มช่องทาง ให้มีตลาดเป้าหมายที่ตรงมากขึ้นนะคะ รูปแบบที่ 3 ก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์การตลาดเฉพาะส่วน อันนี้เราจะดึงรูปแบบของการตลาดที่เป็นระดับ VIP หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นในส่วนของราคา เป็นในส่วนของช่องทาง เป็นในส่วนของการส่งเสริมการตลาดนะคะ อาจจะมีการเน้นส่วนอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะว่า มีการรูปแบบการนวดที่มีผลิตภัณฑ์อาจจะพิเศษของโปรดักที่เข้ามาใช้บริการ อาจจะมีการนวดที่อาจจะเพิ่ม ในส่วนของสเปเชียลนะคะ แต่อันนี้ก็จะมีองค์ประกอบคือ ในเรื่องของราคาอาจจะมีพรีเมียมเข้าไปอีกอาจจะแพงนะคะ3อาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อสารโทษค่ะเป็นเรื่องของช่องทางการให้บริการ เมื่อมาถึงอาจจะมีลักษณะห้องที่มี VIP มีแอร์มีทีวีมีลักษณะห้องน้ำเฉพาะส่วนครับ ไปให้บริการลูกค้า 4 จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาด อาจจะเป็นลักษณะของการมีพนักงานดูแลพิเศษ การต้อนรับ มีลักษณะของการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะมีการแนะนำตลอดนะคะ จะเป็นลักษณะของการใช้สื่อช่องทางต่างๆ ที่พิเศษกว่าลูกค้าปกตินะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดเป้าหมาย ซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่าเราจะต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วนนะคะ ส่วนแรกก็คือมีความไม่แตกต่างกัน ่วนที่ 2 คือมีความแตกต่างแต่มุ่งการตลาดที่มากกว่า 1 ส่วน และส่วนที่ 3 คือการตลาดที่เฉพาะส่วนนะคะพอเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะมาทำความเข้าใจในส่วนของการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นยังไงนะคะ อาจารย์อยากให้เราคิดและทำความเข้าใจว่ามันเป็นการเจาะหัวใจของลูกค้าเลยค่ะ เจาะให้เขาเนี่ย มีความรู้สึกมีความต้องการถ้าเราพูดถึงสปา ถ้าเราพูดถึงการให้บริการในเรื่องของแพทย์แผนไทย หรือรูปแบบของการให้บริการด้านการนวด ให้เขานึกถึงร้านเราธุรกิจของเรานะคะ อันนี้ก็จะมีวิธีการหรือเทคนิคด้วยกันทั้งหมด 5 ขั้นตอน เรามาทำความเข้าใจในขั้นตอนที่1นะคะ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการระบุถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะ ว่าความแตกต่างความแข่งขันเนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรบ้าง จะดูเรื่องความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปแบบการออกแบบยังไงเรื่องของ พื้นที่ในเรื่องของอาคารสถานที่เรามีความแตกต่างเรื่องภาพลักษณ์ยังไง เรามีความแตกต่างเรื่องคุณภาพยังไง เรามีความแตกต่างเรื่องของความไว้วางใจให้กับลูกค้ายังไง ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์การบริการต่างๆ ของเราดูแล้วมีความแตกต่างนะคะะความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะทางด้านการบริการ มีความสะดวกยังไง มีความสเปเชียลยังไงนะคะ อันนี้เราก็ต้องคิดว่าลูกค้าได้รับ แล้วรู้สึกว่าเออง่ายต่อการที่จะเข้ามาติดต่อง่ายต่อการที่เราจะรู้สึกถึงความประทับใจกับพนักงาน ในการให้คำแนะนำเราจะสร้างความแตกต่างเรื่องอะไรถัดมา เรื่องของบุคลากรอันนี้สำคัญมากค่ะ เพราะธุรกิจบริการสิ่งสำคัญหรือเราใช้พนักงานพนักงานก็คือบุคลากร เราจะวางมาตรฐานของผู้ให้บริการ หรือเราเรียกว่าอาจจะเรียกง่าย ๆว่าเทอรัปิสค่ะ ว่าเทอรัปิสเนี่ยจะให้บริการยังไงให้ได้คุณภาพ ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีการนวดครบทุกขั้นตอน หรือให้บริการครบทุกขั้นตอนนะคะ ไม่เอาเปรียบ มีความเชี่ยวชาญ มีความอ่อนโยนนะคะ ซึ่งตรงนี้ทำให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าได้นะคะ ตัวถัดมานะคะที่อยากจะให้เน้นก็คือความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ จะทำยังให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่า ถ้าเราเข้ามาใช้บริการสปาของเราแล้วรู้สึกได้ว่า มีความรู้สึกประทับใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าสามารถที่จะจ่ายออกไปนะคะทำยังไงให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีความสุขเขาได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านร่างกาย แล้วเราก็จะมาต่อด้วยขั้นตอนคุณสมบัติในขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ก็คือข้อได้เปรียบ ทางการแข่งขันที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม อันนี้เราก็จะเน้นในส่วนของความแตกต่างที่ควรจะส่งเสริมว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเข้ามาใช้บริการแล้วเขา เป็นรายแรกในการได้รับนะคะไม่ต้องมาให้รู้สึกว่าจะต้องนั่งคอย หรืออาจจะเป็นเรื่องของจำนวนความแตกต่างที่จะส่งเสริมการบริการ อันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาหรือทุ่มเททรัพยากรเพื่อกำหนดตำแหน่งนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้หลักเรื่องของการสื่อสารหรือการโฆษณาเข้าไปช่วยอะค่ะและหลังจากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้วเรานำมาสู่ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกกลยุทธ์ ในการกำหนด ตำแหน่งโดยรวมนะคะโดยรวมเรื่องอะไรบ้าง เช่น เรื่องของการกำหนดตำแหน่งตามคุณสมบัติของรูปแบบของการให้บริการ อย่างเช่น การนวดผ่อนคลายก็จะมีรูปแบบตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ อยู่ในตำแหน่งไหน หรือการนวดเพื่อที่จะลดความเครียดหรือการนวดเพื่อที่จะรักษาโรค หรือเป็นประเด็นของการกำหนดผลิตภัณฑ์ตาม ผู้แข่งขันหากผู้แข่งขันวางตำแหน่งไว้แบบไหนเราอาจจะกำหนดตามรูปแบบแบบนั้นก็ได้นะคะ ส่วนการแบ่งตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะที่จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งคือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามสัญลักษณ์ หรือตามวัฒนธรรม อย่างเช่นสปาเรามีรูปแบบการให้บริการที่เป็นแบบอัตลักษณ์ล้านนานะคะ หรืออาจจะเป็นรูปแบบบาหลี แล้วแต่เราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เรา ในรูปแบบไหนนะคะ หรืออาจจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราตามผลประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้รับ อันนี้ผู้ที่จะทำธุรกิจอาจจะวิเคราะห์ว่า เราเนี่ยจะมีเรื่องของการบริการที่อาจจะเกิดประโยชน์แบบไหนทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจ ตัวถัดมาการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามราคาและคุณภาพ การวางตำแหน่งตามราคาและคุณภาพ หมายถึงว่า หากสินค้าเรามีคุณภาพ อาจจะบอกว่าคุณภาพดีเลิศราคาจะปานกลาง คุณภาพต่ำราคาต่ำนะคะ อันนี้อาจจะวางราคาของตำแหน่งตามราคาและคุณภาพ ตัวถัดมาก็อาจจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามการนำไปใช้ หมายถึงว่ายังไงถ้าเรามีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก็ดูตามเทคนิคการให้บริการ บางอย่างอาจจะใช้การนวด บางอย่างการใช้ผ่อนคลายโดยการใช้น้ำ เมื่อเราเข้าใจในขั้นตอนที่ 3 แล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่ 4 นั่นคือการออกแบบสื่อนะคะ เพื่อกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ อันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคเรื่องของการออกแบบสโลแกนนะคะหรือตราสินค้า อันนี้จะช่วยให้คนหรือผู้พกโภคจำนะคะจำได้นะคะ ส่วนตัวถัดมาในตำแหน่งผลิตภัณฑ์ก็คือขั้นตอนที่ 5 คือการสื่อสารและการส่งมอบ ซึ่งอันนี้จะเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Product ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว price ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนด p r i สและก็ตัวกำหนดโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขาย เมื่อเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเราก็จะวางแผนตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์เราอยู่ในตำแหน่งไหนและ และสามารถที่จะเลือกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะ สวัสดีค่ะ